วัสดีครับในรายวิชานาเรศวรศึกษา สิ่งที่เราจะพบกันในวันนี้ก็คือการศึกษาเรื่องราวของต้นไม้แห่งปัญญา จากกรณีศึกษาของสมนดพระเรศวรมหาราช ประเด็นเป้าหมายสำคัญของการศึกษาในวันนี้ จะชี้เห็นว่าเราสามารถประมวลความรู้จาก 7 ครั้งที่เราได้คุยกันมาตลอด ถึงพระราชประวัติการลบการสงคราม การติดต่อกับต่างประเทศ การค้าการลงทุนต่างๆ นิสิตนักศึกษาหรือผู้เข้าเรียนต่างๆ สามารถประมวลความรู้ หรือเรื่องราวของสวนสวน ภายใต้กระบวนการคิดที่เรียกว่าต้นไม้ระบบคิด หรือต้นไม้แห่งปัญญา ตามรอยแนวทางสวนพระเดชสวนมหาราช ถ้าเราจะมองเห็นในสิ่งที่เรียกว่าต้นไม้แห่งปัญญา เราจะค่อยๆ มองดูว่าประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเรศวรมหาราชจะเป็นบทเรียนและเป็นแนวทางในการศึกษา และนำไปสู่การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมอย่างไรนะครับในส่วนแรกเราจะเริ่มจากที่ส่วนที่ลากในรากฐานสำคัญคือพระราชประวัติ พระองค์เป็นคนจังหวัดอะไร พระองค์เป็นคนที่มาจากที่ไหน 2. มีการอพยพตั้งถิ่นฐานโยกย้ายมาอย่างไร เครือญาติ กลุ่มสายตระกูลของพระองค์เป็นมาอย่างไร สิ่งเหล่านี้นี่เองเนี่ย ถ้าเรามองผ่านประวัติศาสตร์สวนเดสวนจากฐานลาก ค่อยๆมองจากเรื่องราวของถิ่นกำเนิด การตั้งถิ่นฐาน เครือญาติ สายตระกูล หรือการอพยพโยกย้ายต่างๆ เราจะทำให้เห็น เช่นเดียวกันในการศึกษาในเชิงธุรกิจ ในเชิงประสบการณ์ของบุคคลในเชิงประวัติศาสตร์ของบุคคล เราก็ต้องเริ่มจากว่าผู้ชายคนนี้ สังคมนี้ที่เราไปอยู่และไปพบเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไร มีการอพยพตั้งถิ่นฐานไหมถิ่นกำเนิดเป็นคนที่ไหน มีเครือญาติเป็นใคร มีการสั่งสมองค์ความรู้รากฐานต่างๆ เป็นอย่างไรภายในสังคมภายในบุคคลคนนั้น เชกเช่นเดียวกับการศึกษาเรื่องราวของเสด็จพระเรศวรโดยเริ่มจากพระราชประวัติกว้าง แล้วตรงฐานลากก่อน จากลากก่อรูปขึ้นเป็นลำต้น ลำต้นคือวิถีชีวิต การดำรงชีวิตของพระองค์ ซึ่งหนึ่ง เป็นเรื่องของการลบการสงคราม พระองค์ลบกับใคร ลบกับใครบ้าง ลบกี่ครั้ง มีใครที่พระองค์ปะทะด้วย กลยุทธ์มีกลไกอย่างไงในการต่อสู้ พระองค์มีแนวทางในการบริหารกิจการต่างๆ การจัดรูปการลบเป็นอย่างไร อันนี้คือสิ่งที่ ค่อยๆมองเห็นจากสิ่งที่เรียกว่าลำต้น เหมือนกันเช็คเช่นเดียวกันกับโคลนการก่อรูปวิถีชีวิตวงจรชีวิต ตั้งแต่เด็ก จนถึงโตมาทำงานที่ไหนบ้าง ปรับเปลี่ยนงานบ้างตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นอย่างไร มีพันธมิตรเป็นใครบ้าง ติดต่อการค้ากับใคร มีการดำเนินชีวิตปะทะเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในชีวิตและวิถีชีวิตอย่างไร นี่คือสิ่งที่ค่อยๆ เห็นก่อรูปขึ้นมาจากลำต้นกิ่ง กิ่งก้านสาขาภายใต้เหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นเหตุการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของมนุษย์เราหรือการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกิ่งนี่แหละครับจะชี้เห็นเลยว่า การบริหารกิจการแผ่นดิน งบประมาณ การติดต่อเจรจาคน ควบคุมคน ควบคุมพลังคน การวางแผนการลบการวางแผนยุทธศาสตร์ อะไรบ้างที่เป็นเหมือนตัวต่อให้เห็นว่าโครงร่างในชีวิตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยลบ ลบกี่ครั้ง ลบถึง 23 ครั้ง และการลบแต่ละครั้งเหล่านี้เนี่ยพระองค์ใช้กลไกอย่างไรรูปแบบอย่างไร วิธีการอย่างไรการวางหมาก การวางเกณฑ์ การปรับตัวการลุกการรับ และการปรับเปลี่ยนในแต่ละครั้งพระองค์ทำอย่างไร พระองค์ใช้เม็ดเงินจากไหน มีงบประมาณจากที่ใด การค้าการลงทุนจากกิ่งก้านเห็นเลยว่า พระองค์มีการค้าการลงทุนอย่างไรกิ่งจะบอกองค์ประกอบปัจจัยการบริหาร กิจกรรมต่างๆ ทั้งระบบในกองทัพ เช็คเช่นเดียวกัน ถ้าเอามามองคน วิถีชีวิตของคนหนึ่งคน การจัดการธุรกิจการติดต่อการค้า การแสวงหาพันธมิตร การบริหารธุรกิจ การบริหารคน การบริหาร HR หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทุน การบริหารแรงงาน การบริหารการผลิตต่างๆ จะเห็นได้เลยว่านี่คือเบื้องหลังขององค์ความรู้ ที่จะดึงจากประสบการณ์ของเสือสวน มาสู่ประสบการณ์ของเราในอนาคตได้ จากกิ่งต่อเป็นใบ ตัวใบที่เอง สิ่งที่ต้องมองเห็นในใบมีความน่าสนใจมากเลย ใบคือองค์ความรู้คือสิ่งที่ก่อรูปขึ้นมาแล้วว่า 1. ประสบการณ์ตั้งแต่พะเยาวเป็นอย่างไร ประสบการณ์โดยตรงประสบการณ์ทางอ้อมประสบการณ์จากการลบ ชัยชนะ ความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นและหล่อหลอมเป็นความรู้กว่าพระองค์ยังไงพระองค์เอาความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับทหารคน สนิทเช่น พระราชมนู ในการลบแบบกองโจร การลบแบบเส้นนอกเส้นในพระองค์เอาใครบ้างที่จะช่วยให้เห็นถึงการลบต่างๆ เหล่านี้ขุนนางราชบริพารหรือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์เนี่ยเรียนรู้อย่างไร พระองค์ถ่ายทอดอย่างไร การควบคุมด้วยความดุดัน ความควบคุมโดยการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดทำให้คนหวาดกลัวพอหวาดกลัวเสร็จแล้วเข้ามาเรียนรู้ เกิดกระบวนการ KM จัดการความรู้ระหว่างแลกเปลี่ยนระหว่างตัวพระองค์เองจัดการเป็นลบร่วมกับพระองค์ พระองค์นำทัพลบเสร็จแล้วถ่ายทอดความรู้เป็นความรู้ภายใน ให้กับขุนนางข้าราชบริพารหรือคนสนิทเช่น พระราชมนูจากความรู้จากพระราชมนูเหล่านี้เอง ซึ่งถ่ายทอดย้อนกลับลงไปให้กับขุนนางภายในราชนาจักรหรือกองกำลังที่พระองค์ฝึกปือมาเป็น เยาวชนวัยรุ่นภาคเหนือที่รวมตัวกันกว่าหมื่นคน แล้วก็เผยแพร่ความรู้เหล่านี้ยุทธีเหล่านี้ไปสู่ประเทศสลาดสิ่งเหล่านี้มันค่อยๆเห็นเลยว่า องค์ความรู้ที่ก่อเกิดขึ้นมา ตั้งแต่ส่วนตัวถ่ายทอดให้คนภายในกลุ่มภายในสังคม ถ่ายทอดให้คนภายนอก และนำความรู้จากภายนอกเข้ามาอย่างไรเช่นการใช้ปืน การใช้อาวุธตำราพิชัยสงครามจากญี่ปุ่นตำราพิชัยสงครามจากที่ต่างๆ สิ่งเหล่านี้ค่อยๆหล่อหลอมเป็นใบออกมา แล้วก็นำไปสู่ส่วนสุดท้ายคือดอกผลคือความสำเร็จของสงครามความสำเร็จของสงครามมี2สส่วนที่น่าสนใจคือความสำเร็จที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานที่เรียกว่า การปกป้องพระราชจักร การลบหลายๆครั้ง 10 กว่าครั้งเป็นการปกป้องพระราชจักร และการลบอีก 10 กว่าครั้งเป็นการขยายอาณาเขต อาณาบริเวณออกไปสู่ภายนอก ช่วงเวลานี้เองจึงได้เห็นได้ว่าสมเด็จพระนเรศวรได้ค่อย ๆก่อรูปของความรู้อย่างไร ในส่วนที่เรียกว่า ต้นไม้แห่งปัญญา